พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน โชว์แอนแชร์ 2019 สิ่งประดิษฐ์ สมองกลฝังตัว การพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ให้สนใจเรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ส่งเสริมให้เด็กทำโครงงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ มีทักษะในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริงนำไปสู่การประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในอนาคต สวทช ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมโชว์แอนแชร์ 2019 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว เป็นเวทีประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว และแข่งขันด้านหุ่นยนต์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว การแข่งขันหุ่นยนต์บีมหุ่นยนต์คิดไบรท์และการออกแบบลิฟต์ที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาตรี ในโคต้าพิเศษอีกด้วย ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาโดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000